ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศ สว่างความมูดวงดาว ด้วยกำลังแห่งรัศมี เชกดังพระชินสี เมื่อทรงอุบัติในโลก รุ่งโรดกว่าสัตว์ทั้งมวล เลิศประเสริฐที่สุดในโลก นี่คือชาติสุดท้าย พบใหม่ของเราไม่มี We saw star. ัชชิมาปฏิปทา ท่านทำใจหยุดนิ่ง ดำดิ่งสู่กลางของกลาง ได้ตรัสรู้ธรรม เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สังขารของเราไม่เที่ยง เสื่อมสิ้นเป็นธรรมดา พวกเธออย่าได้ประมาท รีบหาที่พึ่งแก่ตนวิสาขบูชา